เดูมันแตกไหมเบรกขั้นต่ำกันไปที่ยี่สิบสี่บาทกันเลยวันนี้ เปิดมาก็ไม่ค่อยดีนะอโอ้โหดูไม่ค่อยเป็นหรอก ลองเล่นเฉยๆอ่ะือสิบสองบาท อืม มาหน่อยเถอะมาหน่อยเถอะอืมมาสิบสี่บาท ยังไงอ้าวเฮ้ยอืมมาสิบสี่บาท ไวไหม โอเคมาสี่สิบแปดบาท จังหวะนี้ลงมาต่อ โอ้โห ไม่ต่ออ่ะ เสียเฟลไปเสียหมดเลยแบบนี้ใครมีวิธีการเล่นแนะนำบอกได้ครับ คอมเมนต์บอกได้นะครับผมโฮ้ยมันไม่ลงให้หนิวะมาแล้วยี่สิบสี่บาท วายไหมโอ้โหหนึ่งร้อย โอ้โห คิดว่าจะต่อร้อยยี่สี่บาทเก้าบาท อุ้ยมา มามีเป็นมาเอออีกตัวนึงไป ปับเออโอ้โห วันนี้มันดวงของเราจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสักกระดินเสือร้ายนี่โอ้ยมาสามสิบเอ็ดบาทเออยี่สิบแปดบาทโอ้ยมาอีกร้อยแปดบาท โอ้โหร้อยหกสิบแปดบาทครับ สิบาทมาต่อดิ เออ มาต่อยกแล้วหกมาต่อยหมัดอ็ดมาอีกโอ้โห ไม่มาว่ะโอ้สี่ร้อยสามสิบสี่ว้าวเออมาสี่สามบาทมาจังหวะนี้แหละ ปรับเออร้อยหสามมาอีกคุณหกเออ คนสิบโอ้โหสองพันสองร้อยโอ้พระเจ้าจอร์ดโอ้เก้าร้อยยอดมากหมดคำซิว่าตื่นเต้วตื่นเต้วตื่นเต้วจนพูดว่าเถอะโอ้โหได้มาสสสี่พันามร้อยิบห้าบาทนะครับ ม่อึ๊บอืมเออนั่นแห่ะเหมือนจะให้นะก็ไม่ให้อ่เออเออ ทีสุดท้ายมา เออยี่สิบบาทก็เอาวะ ไม่ฟิสปินนี่เราได้เท่าไหร่กันเนี่ยเราไปดูกันนะครับ โอ้โหห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทโอ้โหคุ้มจัดด่ะยังคงกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆเผื่อจะลงสักหมื่นอย่างเงี้ยถ้าไม่ลงผมก็คงต้องพอ ฮะ้กดไปก่อนนะกดไปก่อนนะ อุ้ยมาสิบสองบาทครับ จังหวะนี้ อืมยี่สิบแปดบาท ยังไง โอ้โหคิดว่าจะต่อสักหน่อยเถอะ อืมสี่บาทแปดสิบสตางค์มาสี่แปดบาทคราวนี้ละมึง ให้สองบาทแปดสิบสตางค์นนนนนน no ยี่สิบสี่บาทเออมาอีกร้อยห้าบาท อืมห้าร้อยสิบแปดบาท โอ้โห ไม่หกร้อยสี่สิบแปดบาทครับ ท่านผู้ชม กดไปเรื่อยๆ นะกดไปเรื่อยๆ อืมสามสิบเจ็ดบาท ไม่ใช่ใหม่ ไม่ค่อยหลงเลยวะเฮ้ย เอ้ยมาโอ้โหบาทเดียว อือสิบห้าบาท ขอหน่อยวะโอ้โหสิบสี่บาทนะจังหวะนี้ เออมาอีกขออีกโอ้โห ดี๋ยวเดี๋ยวหงุดหงิดแล้วนะอุ้ย ไม่ค่อยหลงเลยวะฮฮฮท่านผู้ชมทางบ้าน ผมโมโหแล้วตอนนี้ผมปรับเบ็ดไปสี่สิบแล้วนะ อืมแปดบาท อืมโอ้โหอืมสิบสองบาท ไม่ เออร้อยสี่สิบบาทจังหวะนี้ มาแต่โอ้โหร้อยห้าสิบหกบาทเองว่ะ คิดว่าจะต่อแบบสัก หมื่นหมื่นอย่างเงี้ย 88บาทครับงูร้อยหกสิบมาสิบหกบาท โอ้โหยายมาหน่อยดิวะขึ้นมาเลยวะ เฮ้ยทำไมไม่หลงนะวะเฮ้ยหุ่นยินแล้วนะ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 ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับแต่เนสวยที่สวยแต่เสือแตกยักษ์ซ้อนสวยที่สวยแต่